Samadu Wai Na Waya 有花花 แตฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่าน้นโปรดอย่าทิ้งความกันทำไมหัวใจถึงมีบอกให้มาเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไร เธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีไรเหลือแต่ยังคงคิดไม่ดีงบานที่ I'm sure you love me. พิเศษให้กับทางด้านของเจโฮด้วยนะครับ แนะนำกันขึ้นมาด้วยนะ บอกว่าขอออทุกเวลานะครับนะขอ